สำหรับประโยค kami akan memberikan laporan tentang paspor kamu yang telah dicuri แปลว่า เราจะออกหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางของคุณถูกขโมยคำว่า kami แปลว่าเราคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า memberikan แปลว่า ให้คำว่า laporan แปลว่า รายงาน ใบรับรองคำว่า ต้นตังแปลว่า เกี่ยวกับคำว่า passport แปลว่า หนังสือเดินทางคำว่า kamu แปลว่า คุณคำว่า อย่าง แปลว่า ซึ่งวงเล็บเปิดคำเชื่อม วงเล็บปิด หรือแปลว่านั้น ถ้าใช้นำหน้าคำนามจะหมายถึงอันไหน สิ่งไหน คำว่า ตละแปลว่า คำที่นำหน้ากริยาเพื่อบอกว่าได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว คำว่า ดิจุริแปลว่า ถูกขโมย